การเข้าร่วมชั้นเรียนในส่วนของนักเรียน Google Classroom นักเรียนสามารถติดตามงานของชั้นเรียน และเนื้อหาประกอบการเรียน แบ่งปันแหล่งข้อมูลและโต้ตอบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมของชั้นเรียน หรือทางอีเมล และยังสามารถส่งงานและรับความคิดเห็น คะแนน โดยผู้เรียนสามารถลงชื่อเข้าใช้ Classroom โดยใช้บัญชี Jesus for Education ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นเป็นผู้กำหนดค่ะ หากนักเรียนยังไม่ทราบบัญชี Jesus for Education โปรดสอบถามกับคุณครูได้เลย หรือบัญชี Google ส่วนตัวที่นักเรียนกำหนดขึ้นเองค่ะ ถ้าพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้นะคะ เช่นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า ผู้ดูแลระบบปิดใช้บริการนี้ แสดงว่าบัญชีของผู้เรียนยังไม่ได้เปิดใช้งาน Classroom ค่ะ สิ่งที่ทำได้ก็คือติดต่อกับครูผู้สอน หรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียน เพื่อให้เปิดใช้งาน Classroom ค่ะ ถ้าพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น ขออภัยขณะนี้ Classroom ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ G Suite for Education เท่านั้น แสดงว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวแทนที่จะใช้ของโรงเรียน หรือโรงเรียนไม่ได้ใช้ G Suite for Education ค่ะ สิ่งที่ทำได้คือในเว็บเบราว์เซอร์โปรดออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชี G Suite for Education หากใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าให้เพิ่มอีกหนึ่งบัญชี ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจตสุด for education หรือโรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้จตสุด for education เสียก่อนค่ะเราถึงจะสามารถใช้ Classroom ได้ ถ้าพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน Classroom แล้วหรือยัง ในการใช้ Classroom โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ IT หรือผู้ดูแลระบบ G Suite ของโรงเรียนเปิดใช้งาน Classroom แสดงว่าโรงเรียนไม่ได้ใช้ G s i t e for education นะคะ สิ่งที่ทำได้ก็คือ โรงเรียนจะต้องลงชื่อสมัครใช้ G s i t e for education เสียก่อนค่ะ คุณถึงจะสามารถใช้ Classroom ได้ค่ะ การเข้าร่วมในห้องเรียนออนไลน์นะคะ หลังจากที่เข้าสู่ระบบของ Google Classroom ได้แล้ว ในสถานะของ Student นักเรียน ในส่วนของผู้เรียนสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการได้โดยใช้รหัส รายวิชาที่ได้รับจากครูผู้สอนค่ะ หลังจากนั้นกดที่ปุ่มเข้าร่วมจอยหากครูให้รหัสชั้นเรียนมา ให้ใช้รหัสตัวนี้เพิ่มตัวเองลงในชั้นเรียนได้เลยค่ะ หรือหากว่าคุณครูส่งคำเชิญมา ให้เปิดสตรีมของชั้นเรียน แล้วคลิกเข้าร่วมในชั้นเรียนได้ทันทีค่ะ และถ้าครูผู้สอนส่งคำเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียน เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบในฐานะของนักเรียน หน้าหลักของนักเรียนจะพบกับห้องเรียนค่ะ ที่ครูเชิญเข้ามาร่วมเรียนในรายวิชานั้นๆ ให้ผู้เรียนทำการคลิกที่ปุ่มจอยเข้าร่วม เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนนั้นเลยค่ะ หรือถ้าครูผู้สอนไม่ได้ส่งคำเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียน นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ โดยการคลิกที่ plus หรือบวก จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสห้องเรียน กรอกรหัสห้องเรียนจากนั้นคลิกที่ปุ่มจอยเข้าร่วมอีกครั้งค่ะแค่นี้ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าหน้าหลักของห้องเรียนได้ ผู้เรียนสามารถคลิกที่ Open เพื่อเปิดดูรายละเอียดของการบ้านและทำเอกสารการบ้านส่งครูผู้สอนได้ค่ะ จะปรากฏรายละเอียดของเอกสารการบ้าน ซึ่งครูผู้สอนอาจทำการแนบไฟล์เอกสารใบงานด้วย Google Docs มาให้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและกำหนดแนวทางในการตอบคำถามด้วยค่ะ ผู้เรียนสามารถดูงานของตนเองได้ในชั้นเรียน ในส่วนของ STEAM หรือในหน้างานค่ะ เมื่อนักเรียนคลิกที่ไฟล์เอกสารที่แนบมา จะปรากฏแถบใหม่ขึ้นมา จากนั้นทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารการบ้านได้ค่ะ ถ้าเป็นเอกสารใน Google Docs จะทำการบันทึกให้เองโดยอัตโนมัติ และถ้าหากนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้ว ก็ให้คลิกที่ปุ่มส่ง เพื่อส่งการบ้านคืนให้ผู้สอนได้เลยค่ะ สามารถปิดหน้าต่างการบ้านแล้วก็ออกไปได้เลยนะคะ หรือนักเรียนสามารถส่งการบ้านคืนได้อีกแบบก็คือกลับมาที่หน้าของ your work ค่ะ แล้วคลิกส่ง ถ้าครูใช้งาน Google Form ให้คลิกที่ฟอร์ม แล้วตอบคำถามค่ะ จากนั้นก็คลิกส่งเหมือนเดิม ถ้าหากฟอร์มนี้เป็นงานที่ต้องทำเพียงงานเดียว ระบบจะทำเครื่องหมายที่งานโดยอัตโนมัติว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะ แต่ถ้าครูผู้สอนแนบรายการจาก Google Drive มา ให้เปิดดูข้อมูลค่ะ และถ้าหากเราต้องการแนบไฟล์ให้ครูด้วย ให้คลิกที่ลูกศร add แล้วคลิก drive link หรือไฟล์เลือกหรือป้อนไฟล์ที่เราต้องการแนบ จากนั้นคลิก add ค่ะ ถ้าหากต้องการนำไฟล์แนบออก สามารถคลิกได้ที่สัญลักษณ์กากบาทค่ะ หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงคุณครู ให้ป้อนข้อความ แล้วก็คลิกโพสต์จากนั้นคลิกส่งเพื่อยืนยัน สถานะของงานก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นค่ะ กรณีที่นักเรียนต้องการทำการยกเลิกการส่งเอกสาร นักเรียนสามารถยกเลิกการส่งได้ค่ะ โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Unsubmit ยกเลิกการส่ง สถานะของงานนี้จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการส่งแล้ว ดังนั้นโปรดส่งงานนี้อีกครั้งก่อนวันครบกำหนดค่ะ โดยงานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากวันที่ครบกำหนดจัดทำเครื่องหมายว่าล่าช้านะคะ เมื่อกลับมาที่หน้าหลักของห้องเรียนรายวิชานั้นนะคะ นักเรียนจะเห็นสถานะของงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้มีการทำงานส่งเรียบร้อยแล้ว และสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายหรือการบ้านทั้งหมดได้ โดยการคลิกที่ View All ค่ะ เพื่อดูทั้งหมด และจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายการงานที่ได้รับมอบหมายหรือการบ้าน ทั้งหมดค่ะ ที่ To Do หมายถึงยังไม่ได้ทำนะคะ และที่ Done คือหมายถึงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ การโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนนะคะ ผู้เรียนสามารถแชร์โพสต์ กับชั้นเรียนหรือแสดงความคิดเห็นในรายการ ในสตรีมของชั้นเรียนได้ทุกเมื่อค่ะ และโพสต์ความคิดเห็นทั้งหมด จะปรากฏใต้รายการในสตรีมค่ะ การดูชั้นเรียนที่เราเก็บไว้นะคะ หลังจากที่จบชั้นเรียนแล้ว ครูสามารถเลือกที่จะเก็บข้อมูลชั้นเรียนได้ และผู้เรียนก็ยังสามารถดูเอกสารของชั้นเรียนนั้นได้เช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือการโพสต์ต่างๆในสตรีมของชั้นเรียน แต่ผู้เรียนไม่สามารถส่งหรือนำงานความคิดเห็นหรือโพสต์ต่างๆออกได้ค่ะ โดยคลิกที่ และเลือกชั้นเรียนที่เก็บค่ะ ยังมีเครื่องมือต่างๆในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom อีกมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในชั้นเรียน การแชร์เนื้อหา แชร์ลิงก์วิดีโอ และรูปภาพจากเว็บไซต์ ลงใน Classroom หรือการจัดการงาน การติดต่อเพื่อร่วมชั้นเรียน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Classroom ได้เลยค่ะ